กระบวนการจากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ มีขั้นตอนดังนี้ การรวบรวม การตรวจสอบ การจำแนก การจัดเรียงลำดับ การสรุป การคำนวณ การจัดเก็บ การเรียกใช้ และการเผยแพร่ การรวบรวมเป็นการดำเนินการเพื่อรวบรวมและบันทึกข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อการประมวลผล เช่น การบันทึกไว้ในแฟ้มเอกสาร หรือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การรวบรวมทำได้โดย การสังเกต การสัมพันธ์ การทำแบบสอบถามการทดสอบ และการใช้แบบสำรวจ ข้อมูลที่ได้จะต้องมีคุณลักษณะสำคัญ 2 ประการ คือความตรงตามความต้องการที่กำหนดไว้ และมีความเชื่อถือได้ การตรวจสอบ เป็นขั้นตอนสำคัญในระบบการผลิตสารสนเทศทำขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลได้รับการรวบรวมและบันทึกเอาไว้อย่างถูกต้อง การตรวจสอบข้อมูลเป็นการค้นหา รวบรวมข้อมูลที่ยังมีความผิดพลาด โดยทั่วไป จะกระทำได้3ลักษณะคือ การตรวจสอบความเป็นไปได้ หรือความสมเหตุสมผลของข้อมูล การตรวจสอบความสอดคล้องกัน ตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยอาศัยความสัมพันธ์ของข้อมูลเป็นเกณฑ์ 3. การจำแนก เป็นการกำหนดหลักการแบ่งประเภทข้อมูล เป็นหมวดหมู่หรือเป็นกลุ่ม ตามคุณลักษณะของข้อมูลที่เหมาะสม มีความหมาย และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ โดยการกำหนดสิ่งที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน 4. การจัดเรียงลำดับ ภายหลังที่มีการจำแนกข้อมูลและการกำหนดรหัสข้อมูลแล้ว จำเป็นต้องจัดวางโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล ว่าจะจัดเรียงลำดับข้อมูลในแฟ้มอย่างไร 5. การสรุป เป็นการจัดรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน หรือแบ่งกลุ่มข้อมูลและรวบยอดของแต่ละกลุ่ม เพื่อเตรียมคำนวณหาค่าดัชนี หรือสารสนเทศในขั้นต่อไป การสรุปหรือการรวบรวมยอดข้อมูลนี้ มีประโยชน์ในการตรวจสอบความแนบในของข้อมูลอีกด้วย 6. การคำนวณเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่จะจัดการทำข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ ที่อาศัยกระบวนการของคณิตศาสตร์ มาจัดกระทำกับข้อมูลในรูปความสัมพันธ์กัน เช่น อัตราส่วน สัดส่วน และเลขดัชนี เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีความหมายตามความต้องการ 7. การจัดเก็บ หลังจากที่ได้คำนวณค่าสารสนเทศหรือดัชนีต่างๆ แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการจัดเก็บเพื่อการบริการ โดยคำนึงว่า จะต้องจัดเก็บทำข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศ โดยผ่านการกระทำด้วยมือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ การเรียกใช้ เป็นกระบวนการค้นหาและดึงข้อมูลที่ต้องการออกมา ใช้เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือเพื่อให้บริการและให้คำตอบแก่ผู้ใช้ 9. การเผยแพร่ เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการดำเนินการสารสนเทศ คือการเผยแพร่สารสนเทศ ให้กับผู้ใช้ในรูปแบบของเอกสาร รายงาน หรือการเสนอบนจอภาพ